ผมดร อัธพลชัยทัศน์ครับปัจจุบันเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Starcard Corporation จำกัด เนื่องจากว่าบริษัทเรามีธุรกิจในเครือทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งพนักงานไปทำงานในสถานีโทรทัศน์ ถ้าถามถึงเรื่องของวิธีในการเลือกพนักงานเข้าทำงานในธุรกิจนี้ เราจะทำอย่างไร อย่างแรกเลยครับเเราจะมองถึงเรื่องของทักษะของพนักงานในศตวรรษที่21 ก่อน ซึ่งจริงๆแล้วมันมีสิ่งสำคัญอยู่ประมาณ 10 ข้อนะครับ มาเริ่มเริ่มกันเลยครับ อันดับแรกเราจะเลือกพนักงานที่มีทักษะในเรื่องของการแก้ปัญหาที่ยุ่งยากนะครับ ข้อที่ 2 น้องจะต้องมีทักษะในการคิดแบบมีวิจารณญาณ ข้อที่ 3 น้องจะต้องมีทักษะในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ ข้อที่ 4 น้องจะต้องสามารถบริหารจัดการผู้คนได้ เพราะอะไรเพราะว่าน้องๆจะต้องไปทำงานร่วมกับผู้อื่น ต้องไปทำงานร่วมกับทีมงานอื่นๆนะครับ ข้อที่ 5 ต้องสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ข้อที่ 6 จะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์นะฮะหรือที่เราเรียกว่า soft skill นั่นเองนะครับข้อที่ 7 จะต้องมีการตัดสินใจ มีความสามารถหรือมีทักษะในการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับข้อที่ 8 ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยคือน้องจะต้องมีหัวใจบริการนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาน้องออกไปทำงาน สถานีโทรทัศน์คือลูกค้าของเรา นะครับไม่ว่าน้องจะไปทำงานในฟังก์ชันหรือตำแหน่งใดก็ตามนะครับ น้องจะต้องทำตามคำสั่งของลูกค้าและเต็มใจให้บริการนะครับ ข้อที่ 9 น้องจะต้องมีทักษะในการเจราจาต่อรอง ข้อที่ 10 ข้อสุดท้ายครับน้องจะต้องเปิดรับความคิดของผู้อื่นนะครับไม่ใช่ว่าเราเรียนมาแบบนี้ อาจารย์สอนมาแบบนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับคุณจะต้องสามารถเปิดรับความ คิดเห็นของเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้านะครับ แล้วก็นำมันมาประมวล แล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ อันนี้คือ 10 ทักษะที่เราจะพิจารณาก่อน ในการเลือกน้องๆ เข้าไปทำงานในสถานีโทรทัศน์นะครับ ในตำแหน่งใดบ้างครับ ตำแหน่งที่เราส่งพนักงานไปทำงานคือคาเมราแมนหรือช่างภาพนะครับตำแหน่ง CCU ตำแหน่งสวิตเชอร์ช่างเสียงนะครับ ช่างแสงตำแหน่ง CG ตำแหน่ง Playout ตำแหน่ง MCR สุดท้ายก็คืออีก 2 ส่วนก็คือ prop นะครับ prop man แล้วก็ตัว state หรือ floor state นะครับหรือ floor manager นั่นเองนะครับ เพราะนั้นวิธีในการที่เราจะคัดเลือกเนี่ยเราจะแบ่งพนักงานของเราออกเป็น 4 กลุ่มนะครับเนื่องจากว่าน้องเนี่ยจะมาจาก4 4กลุ่มทักษะใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกนะครับประมาณ 20%ที่เราคัดเลือกมาเนี่ยประมาณ 20-30%เนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มของ ผู้ที่ไม่ได้เรียนจบมาเฉพาะทาง บางคนอาจจะจบมาแค่ม .3 หรือม .6 แต่มีประสบการณ์ทำงานในวงการมามากกว่า 20 ปีนะครับ น้องเหล่านี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีมีประสบการณ์ในการทำงานเฉพาะทาง เฉพาะวิชาชีพ เขาถนัดในการใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องมือ ใช้กล้องใช้สวิตเชอร์นะครับใช้ CCU ใช้ประสบการณ์ล้วนๆนะครับกับการทำงานที่เขาอยู่กับงานมาเป็นเวลานาน น้องกลุ่มที่ 2 ที่เราจะต้องคัดเลือกเข้าทำงานก็คือกลุ่มที่จบมาสายตรงเลยทางนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนนะครับ หรือจบมาทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งน้องมีทักษะน้องเรียน น้องศึกษามาเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์อยู่แล้วนะครับ แต่ว่าน้องกลุ่มเหล่านี้เมื่อเราคัดเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยบางคนจบมาสายตรงก็จริง แต่ยังไม่สามารถทำงานได้นะครับ เราก็ต้องมีกระบวนการในการฝึกหรือเทรนนิ่งเขาซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดต่อไปนะครับ ซึ่งน้องกลุ่มนี้มีอีก 30%น้องอีก 30%ก็คือคนที่จบมาทางสาขาวิชาอื่นนะครับ ซึ่งในในองค์กรของเราเนี่ยมีคนที่จบมาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลนะครับ แต่ไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ CG ของสถานีนะครับ น้องจบมาทางด้านการจัดการ น้องจบมาทางด้านการโรงแรมก็ยังมีนะครับ น้องจบคลุศาสตร์ศึกษาศาสตร์มาก็มีนะครับ น้องเหล่านี้เนี่ย ก็ปัจจุบันนี้ ไปทำงานอยู่ในสถานีโทรทัศน์หมดแล้วนะครับแต่เราก็มีกระบวนการในการฝึกฝนหรือเทรนนิ่งเขาเหมือนกันนะครับน้องกลุ่มสุดท้ายอีก 10%ก็คือไม่ได้จบอะไรเลยนะครับ น้องบางคนจบเพียงแค่ม .3 น้องบางคนจบถึงมัธยม 6 หรือปวชนะครับแต่อาจจะเป็นปวชพาณิชย์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ คนกลุ่มนี้เราก็รับเขาเข้ามานะครับแล้วก็มาฝึกฝนเขานะครับแล้วก็ส่งไปทำงานในสถานีโทรทัศน์ไปทำงานกับลูกค้าของเรานะครับ ดังนั้นเนี่ยในการคัดเลือกพนักงงานของบริษัทเนี่ยเราจะเลือกจากพิจารณาจากทักษะ10ประการที่ผมพูดไปตอนต้นก่อนนะครับซึ่งน้องคนไหนที่มีหัวใจบริการเนี่ยเราดูแลคาแรคเตอร์เขามีหัวใจบริการ เราจะพิจารณาเป็นอันดับแรกเลยนะครับ มีทักษะในเรื่องของการแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการบริหารจัดการผู้คนเนี่ยอันนี้เราจะพิจารณาหยิบมาก่อนนะครับ เพราะเรารู้ว่าทักษะทางด้าน hard skill หรือทางด้านวิชาการเนี่ยเรามีระบบหรือเรามีกระบวนการวิธีการที่จะสอนเขาหรือเทรนนิ่งเขาเอออย่างมีมาตรฐานเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยเราจะสามารถเทรนเขาขึ้นมาได้ แล้วส่งเขาเข้าไปทำงานในสถาสถานีหรือสถานที่ของลูกค้าได้อย่างสบายใจนะครับ ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารับพนักงงานเข้ามาแล้ว บริษัทเราจะมีกระบวนการเทรนนิ่ง นะครับซึ่งเราก็ออกแบบเป็นหลักสูตรของแต่ละช่างหรือแต่ละสาขานะครับที่เราจะต้องส่งเข้าไปทำงาน เมื่อผ่านกระบวนการทำเทรนนิ่งเนี่ยเราจะใช้กระบวนการตรงนี้ประมาณ 3-4 เดือนนะครับโดยเราจะแบ่งเป็น 2 ส่วนนะครับก็คือส่วนของภาคทฤษฎีกับส่วนของภาคปฏิบัตินะครับภาคปฏิบัติเนี่ยเราจะเรียกว่า learning by doing นะครับซึ่งบริษัทเราใช้เทคนิค แอชั่นเลิร์นนิ่งมาเป็นการทำเทรนนิ่งหรือทำการสอนนะครับซึ่งคอนเซปต์ของตัวแอชั่นเลิร์นนิ่งเนี่ยก็คือเราแบ่งการทำงานเป็นเป็น 100% 10%ก็คือน้องจะต้องเรียนเรื่องทฤษฎีนะครับอีก 20%น้องจะมีโค้ชหรือมีเมนทอร์หรือมีพี่เลี้ยงนะครับน้องจะต้องเรียนหรือฝึกฝนกับพี่เลี้ยงในสถานที่ทำงานนะครับ พี่เลี้ยงก็จะคอยดูคอยสอนน้องอีก 70%น้องจะต้องฝึกงานหรือทำงานกับงานจริงๆ หน้างานจริง ๆ นะครับ โดยมีพี่เลี้ยงเนี่ยนะครับจะเป็นคนคอยดูนะครับพี่เลี้ยงก็คือใครก็คือรุ่นพี่ที่ทำงานอยู่ในสถานีนั้นอยู่แล้วในสาขาหรือในตำแหน่งนั้นๆ อยู่แล้วนะครับ จะทำการสอน เพราะฉะนั้นพอน้องผ่านกระบวนการ 3 เดือนของการฝึกฝนของเราแล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยน้องเข้าไปทำงานในสถานีนะครับ แล้วเราก็จะมีระบบการตรวจสอบมีระบบการตรวจติดตามอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจริง ๆแล้วตรงนี้อาจจะไม่เหมือนกับทฤษฎีตามตามตามหลักทั่ว ๆ ไปนะครับ แต่ว่าอันนี้คือหลักของธุรกิจที่เราทำกันอยู่จริงๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรามีพนักงานเอาซอร์สอยู่ประมาณ 100 คนนะครับ ไปทำงานอยู่ใน 3 สถานีโทรทัศน์ ที่เป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนะครับ ครับผมขอบคุณครับ